สำหรับเวิร์กช็อปในบทนี้เราจะมาทดลองการสร้างการประดิษฐ์ตัวอักษรศิลป์โดยทำในรูปแบบของการ์ดอวยพรวันเกิด ก่อนอื่นให้เปิดโปรแกรม ไปที่ text to o l พิมพ์ เมื่อได้อักษรตามที่เราต้องการเลือกฟอนต์ที่เราจะใช้ในการสร้างในวันนี้ ในตัวอย่างนี้จะเลือกใช้ฟอนต์ WP Domino Novel ปรับขนาดตามความเหมาะสม ในการ์ดวันเกิด ครั้งนี้มีแนวคิดจากการทำการ์ด ให้มีรูปร่างคล้ายกับรูปเค้กฉลองวันเกิด ซึ่งจะเป็นชั้น ๆ ขั้นตอนต่อมา สร้างกรอบสี่เหลี่ยม ทำเหมือนกับชั้นของขนมเค้กวันเกิด ปรับรูปร่างของกรอบสี่เหลี่ยมคล้ายกับริบบิ้น โดยไปที่ Object two part คลิกที่ part เพิ่มโหนดไปอีกหนึ่งโหนดตรงกลาง แล้วขยับ จะได้วัตถุคล้ายๆธง ด้านในนี้เราจะพิมพ์ว่า Happy Birthday เลือกฟอนต์ที่เหมาะสม ปรับขนาดตามความเหมาะสม เราสามารถจัดเรียง วัตถุที่เราสร้างขึ้นได้ จากชุดคำสั่ง align and distribution เมื่อจัดวางแล้ว เราอาจจะเพิ่มลูกเล่นลงไป โดยการใส่เส้นสีขาว ตรงกลางทำให้เกิดมิติ เราจะพบว่างานของเรายังดูไม่ค่อยน่าสนใจ เป็นงานดูเรียบ ๆ ธรรมดา เราสามารถทำให้งานของเราดูน่าสนใจขึ้นมาได้ โดยการเพิ่มเอฟเฟกต่าง ๆอาทิเช่นเอฟเฟกการทำให้วัตถุเอียง ให้เราเลือกวัตถุที่เราต้องการจะให้เอียง ไปที่คำสั่ง transform ไปที่คำสั่ง screw เลือกการเอียงเป็น 15 องศา กด apply จะพบว่าวัตถุที่เราเลือก เกิดการเอียง เราสามารถเลือกวัตถุได้หลาย ๆ ชิ้น และสั่งเอียง จะเกิดเอฟเฟกวัตถุเอียงซึ่งจะทำให้งานของเราน่าสนใจขึ้น จากนั้นให้จัดองค์ประกอบ